ชัวร์แล้วฟังด่วนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ รับเงินเท่า ไหร่ ได้เหมือนเดิมหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 27 เมษายน2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารนะคะ มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลให้ท่านฟังค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ก็สอบถามกันเข้ามานะคะ ว่าในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดรอบที่ 3 นี้นะคะทางรัฐบาลนะคะ มีการเยียวยาอะไรบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะ และในวันที่ 1พฤษภาคมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคน จนจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อม พร้อมๆกันเลยค่ะ และในส่วนของคำถามที่ถามมาว่านะคะ ในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ บัตรคนจนเออสองร้อยสามร้อยของบัตรคนจนยังได้ปกตินะครับ แต่ห้าร้อยไม่ได้แล้ว จ่ายรายเดือนใช่ไหมเออสองร้อยสามร้อยของบัตรคนจนยังได้ปกติครับ แต่ 500 ไม่มีแล้วนะ เราชนะตอนนี้เขายังไม่ได้ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะตอนนี้นะคะก็ระบาดอย่างหนักเลยนะคะรอบที่ 3 นี้นะคะ ซึ่งพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็ได้สอบถามกันเข้ามานะคะว่ามีข่าวออกมาหรือยังนะคะ ว่าทางรัฐบาลจะออกมาเยียวยาหรือเปล่านะคะ ซึ่งข้อมูลการเยียวยาณนะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะ แต่ว่ามีม มาตรการที่เตรียมจะเยียวยาออกมาแล้วนะคะ ซึ่งก็น่าจะชัดเจนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็เป็นไปได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้มีการระบาดอย่างหนักเลยนะคะ ก็ต้องรอความชัดเจนหลังจากการประชุมคอรมอเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามรับฟังข่าวสารกันไว้นะคะ ก็ชัดเจนนะคะในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็ยังได้รับเงินตามปกตินะคะ ซึ่งก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ